ประโยคคำถาม Monsieur, vous allez repartir de Phuket quand exactement แปลว่าคุณจะออกจากภูเก็ตวันที่เท่าไหร่กันแน่ ประโยคคำตอบ Je vais quitter le 13 mars. แปลว่า ฉันจะไปจากภูเก็ตวันที่ 13 มีนาคม ให้สังเกตว่ากริยา Allez, ซึ่งมีรูปเดิมคือ allez. ปกติ แปลว่าไป แต่ในบริบทนี้ถูกใช้เป็นคำไวยากรณ์คือเมื่อตามด้วยคำกริยารูปเดิมตัวที่สอง กริยาอลิจะมีความหมายว่าจะ เพื่อบอกอนาคตอันใกล้